และในข้อ3นะคะ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเตรียมไปทริปกันค่ะ แบ่งออกตามหัวข้อ หัวข้อแรกนะคะ c l o t h e s ซึ่งแปลว่าเสื้อผ้านะคะ เริ่มต้นจากคำว่า underwear ที่แปลว่า กางเกงชั้นใน t-shirts เสื้อยืด shorts กางเกงขาสั้น jacket เสื้อแจ็คเก็ตนั่นเองค่ะ ค้ทเสื้อโค้ท p า j a m a sleeping s wear หรือว่า ชุดนอน shirt เสื้อเชิ้ต jeans กางเกงยีน b a t h i n g suit swimming suit หรือว่าชุดว่ายน้ำ skirt กระโปรง sneakers รองเท้าผ้าใบ sandals shower shoes flip flop หรือว่า รองเท้าแตะค่ะ eye glasses แว่นตา และ sunglasses แว่นตากันแดดค่ะ ต่อด้วย toiletries หรือว่าอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆค่ะ เริ่มจากคำว่า a hair dryer ไดร์เป่าผม a brush หวี makeup เครื่องสำอาง a toothbrush แปรงสีฟัน toothpaste ยาสีฟัน soap สบู่ a laser ที่กนหนวด sunscreen ครีมกันแดด แชมพู ยาสระผม ชามพอนอันแพดผ้าอนามัย deodorant โคโลนนั่นเองค่ะอะทอวลผ้าเช็ดตัวค่ะ ต่อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ อย่างแรก a phone charger ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ a flashlight ไฟฉาย a camera กล้องถ่ายรูป และ batteries ฐานค่ะ และหัวข้อสุดท้ายนะคะ miscellaneous หรือว่าเบ็ดเตล็ดค่ะ ข้อแรก an umbrella ร่ม a travel guide คู่มือท่องเที่ยว a map แผนที่ a tent เต็นท์ a sleeping bag ถุงนอน first aid kit อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ insect repellent หรือว่าสเปรย์ฉีดแมลงนั่นเองค่ะ